you. IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษา ข้อควรพิจารณา ในการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทักษะการฟังกันค่ะ ใช่ค่ะ อย่างที่เราทราบกันเนี่ยทักษะการฟังเป็นทักษะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้สอนควรมีความรอบคอบในการเลือกสื่อการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการฟังของผู้เรียน สิ่งสำคัญที่ผู้สอนควรพิจารณาในการเลือกเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทักษะการฟังมีทั้งหมด 3 ประการนะคะ ก็คือ เนื้อหาของบทฟัง รูปแบบการนำเสนอและกิจกรรมการเรียนรู้ เรามาดูประเด็นที่ 1 กันก่อนนะคะก็คือ เนื้อหาของบทฟังค่ะ การเลือกเนื้อหาบทฟัง ควรพิจารณาที่ความน่าสนใจของเนื้อหา ผู้สอนควรเลือกบทฟังที่มีหัวข้อเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และอาจเป็นหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และเพื่อทำให้ผู้เรียนรู้สึกเพลิดเพลินในการฟัง นอกจากนี้ผู้สอนควรพิจารณาความยากง่ายของภาษาที่ใช้คำศัพท์ที่ใช้ในบทฟังควรเหมาะสมกับระดับภาษาของผู้เรียน การฟังเรื่องที่ง่ายเกินไปทำให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย และหากเนื้อเรื่องยากเกินไป อาจทำให้เกิดความท้อแท้ และทัศนคติทางลบได้ ประเด็นที่ 3 ที่ควรพิจารณาด้านเนื้อหาคือ รูปแบบภาษาและไวยากรณ์ ผู้สอนควรตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ว่าต้องการให้ผู้เรียนได้ศึกษารูปแบบภาษาแบบใด เช่น การทักทาย การแสดงความคิดเห็น หรือการให้คำแนะนำ และบทฟังที่เลือกใช้ ควรนำเสนอรูปแบบภาษานั้นอย่างชัดเจน เพื่อเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาแก่ผู้เรียน สิ่งที่เราควรพิจารณาประการที่ 2 ก็คือ รูปแบบการนำเสนอค่ะ เช่น ความยาวของบทฟัง ผู้เรียนในแต่ละวัยมีสมาธิกับสิ่งที่ฟังในระดับที่แตกต่างกัน ผู้เรียนยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีสมาธิในการฟังสั้นลงเท่านั้น ดังนั้นผู้สอนควรเลือกบทฟังที่ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป เพื่อให้เหมาะสมกับระดับของสมาธิของผู้เรียนค่ะ นอกจากความยาวแล้ว เรายังต้องพิจารณาคุณภาพของบทฟังด้วย บางครั้งบทฟังต้นฉบับจะมีขนาดใหญ่ จึงถูกบีบอัดให้ไฟล์เล็กลง และแน่นอน คุณภาพของเสียงก็จะลดลงไปด้วย ครูผู้สอนควรเลือกบทฟังที่มีคุณภาพเสียง ดีพอที่จะให้ผู้เรียนสามารถฟังได้อย่างชัดเจนค่ะ ประการที่ 3 คือ ความเร็วของบทฟัง ในที่นี้ผู้สอนต้องพิจารณาระดับความสามารถของผู้เรียน และเลือกบทฟังที่เหมาะสม หากผู้เรียนมีความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างสูง เราสามารถเลือกใช้บทฟังที่มีระดับความเร็ว ใกล้เคียงกับการสื่อสารในสถานการณ์จริง แต่หากเป็นผู้เรียนระดับต้นหรือระดับกลางควรเลือกบทฟังที่ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนกลุ่มนั้นๆ เพราะผู้พูดจะพูดช้ากว่าปกติค่ะ และประเด็นที่ 4 ก็คือสำเนียงที่ใช้ในบทฟัง ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ถูกใช้ทั่วโลกสำเนียงในการพูดแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่น ภาษาอังกฤษที่ใช้ในเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา ย่อมต่างไปจากสำเนียงที่ใช้ในเมืองเดลีของอินเดีย หรือแม้แต่ในเมืองลอนดอนสหราชอาณาจักร แม้แต่คนไทยเองก็มีสำเนียงการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นเอกลักษณ์ ที่บางคนอาจเรียกว่า Tinglish ดังนั้นการเลือกบทฟังไม่ว่าจะเป็นสำเนียงใด ขอให้เป็นสำเนียงที่ชัดเจน และผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย สิ่งที่ควรพิจารณาข้อ 3 ก็คือ กิจกรรมในการสอนฟัง กิจกรรมในการสอนฟังไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือแบบออนไลน์ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมนำเข้าสู่การฟัง หรือ pre-listening กิจกรรมระหว่างการฟังหรือ ขณะที่สอนฟัง หรือที่เรียกว่า while listening และกิจกรรมหลังการฟัง หรือ post listening แต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ ในด้านกิจกรรมนำเข้าสู่การฟัง ผู้สอนต้องระลึกไว้เสมอว่า การที่ผู้เรียนจะฟังเนื้อหาได้อย่างเข้าใจ เขาควรต้องมีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะได้รับฟัง โดยผู้สอน อาจใช้กิจกรรมนำให้ผู้เรียนได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในบริบท ก่อนการรับฟังเนื้อหาที่กำหนดให้ เช่น ผู้สอนอาจนำการสนทนา อภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่จะฟัง หรืออาจสอนคำศัพท์ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจในการฟัง กิจกรรมเหล่านี้เป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนก่อนเริ่มฟัง และเป็นการเชื่อมโยงความรู้เดิมของผู้เรียนกับเนื้อหาใหม่ที่กำลังจะได้ฟังค่ะ ส่วนของกิจกรรมระหว่างการฟัง หรือกิจกรรมขณะที่สอนฟัง หรือ while listening เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในขณะที่รับฟังสารนั้น กิจกรรมนี้ไม่ใช่การทดสอบการฟัง แต่เป็นการฝึกทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ ระหว่างการฟัง ไม่ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติทักษะอื่นๆ เช่น อ่าน เขียน หรือว่าพูดมากนัก แต่ควรให้ผู้เรียน ได้ตั้งสมาธิกับสิ่งที่ได้ฟัง ตัวอย่างกิจกรรมระหว่างการฟัง เช่น ตอบคำถามถูกผิดคำถามตัวเลือก จับคู่ หรือเติมคำสั้นๆค่ะ สุดท้ายกิจกรรมหลังการฟังหรือ post listening เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษา ภายหลังจากที่ได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการฟังแล้ว โดยอาจเป็นการฝึกโดยให้ผู้ฟังแสดงความเห็น หรือ อภิปรายเกี่ยวกับสารที่ได้ฟัง หรืออาจอภิปรายเกี่ยวกับอารมณ์ หรือเจตคติของผู้พูดโดยใช้ทักษะอื่น เช่น ทักษะการเขียนหรือทักษะการพูดเป็นต้น โดยสรุปแล้วนะคะ การเลือกเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง ควรพิจารณาปัจจัย 3 ประการ คือ 1. เนื้อหาของบทฟังที่มีความน่าสนใจ และมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน 2. รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและมีคุณภาพ และ 3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงหลักการเรียนการสอนภาษา หวังว่าทุกคนจะสามารถนำเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ ไปประยุกต์ใช้ได้นะคะ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ